โอเคผมขอกราบสวัสดีแขกผู้เจียท่านผู้ชม ทุกท่านที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับผมมาวันนี้เดี๋ยวเราพาไปเล่นเกมโลมาเอ็กนะครับผมลุยกันไปพร้อมกันเลยมาลุยมาครับผม ขออนุญาตต่อเสียงนิดหน่อยับผมลุยไปเลยมามานี่ไง สวยงามครับผมอันนี้ทองบอลที่หนึ่งแล้วต่อด้วยอะไรโอ้โหยังไม่เข้านะครับผม เกมนี้อยู่ในขั้นจีลี่โอ้โหดอกนี้โลดเต็มกระบาลต่อด้วยองุ่นแล้วก็ยังไงผมสิงโตมารางวัลระดับบิ๊กวินเข้ามาครับผมโอ้โหไอ้ไม้นี้เข้ามาที่เท่าไหร่ฮะ2,550นะครับผมรางวัลระดับไหนเมกาวินหรือว่าซูเปอร์เมกาหรือซูเปอร์ซูเปอร์หรือเปล่าโอ้โหไม่ถึงซูเปอร์นะครับผมต้องฝากไว้ด้วยนะผมเกมนี้ผมมีราคาจีรีนะผมชื่อเกมเกมโรมาครับผม เกมว่าเล่นง่ายมากผมเกมที่เล่นง่ายมากผมที่สำคัญเกมเนี่ยแจกมากผมแจกมากในช่วงตั้งแต่ช่วงเวลาห้าโมงขึ้นไปตั้งแต่ช่วงเวลาห้าโมงขึ้นไปแจกดีมากครับผมส่วนใครที่ไม่เคยฟังสิงโตผมมาเล่นที่นี่รับรองได้ฟันแน่นอนนะมาเล่นที่นี่ได้ได้ฟันแน่นอนอ่าผมเดี๋ยวเราลุยกันไปเลย สวยงามครับไม้นี้ เกิดอะไรขึ้นโอ้โหสวยงาม ยังไงต่อองุ่นแล้วต่อด้วยโอ้ยไม่มีนะเพื่อนไปกันต่อเลยจ้าดันกันไปยาวที่เบ็ด210นะผมเบ็ด210นะผม ตอนนี้เขาปรับเวอร์ชันใหม่นะผมมีการอัปเดตเกมแทบทุกเกมเลยนะ มีการอัปเดตเกมค่ายแทบทุกเกมแทบทุกค่ายเลยบอกเลยว่า มาเต็มแผงอีกแล้วโล่เม็ดนี้ต่อด้วยแจกันแล้วก็บิ๊กวินเมกาวินไปเลยเม็ดนี้สุดยอดเลยครับผม รู้เรื่องกันไหมล่ะเพื่อนๆเรารู้เรื่องอะไรครับผม ขึ้นไปที่ 4,936 โอเค เดี๋ยวเราหมุนกันต่อไปแล้วผมใส่ต่อไปอ่ะหมุนเข้ามาไม้นี้อ่ะโหโบนัสลงมาจนได้เพื่อนๆโอ้โหเจอหือกะจะเลิกอยู่แล้วนะกะจะเลิกอยู่แล้วครับผมเมื่อสักครู่กะจะเลิกอยู่แล้ว โบนัสมามานี้เราลุยกันไปต่อเนื่องเลยนะฮะมาดูกันว่าจะฟันเข้าหรือเปล่าผมวันนี้ โอเคดอกนี้แทงอ่ะโอ้โหโดนหลบอีกแล้วครับผมผู้ชม มาครับผมมานี้ยังไง เรียบร้อย ปิดโล่บังเข้ามาโอ้โหโล่จะแตกแล้วผมปิดจำนวน 2 รอบ ยังไงผม 1 2แทง แทงโอ้โหหลบอีกแล้วเพื่อนอืแทงแทงอีกโอ้โหหลบอีกครับผมโอ้โห เหลือจะเชื่อเลยครับผม จบครับผมอย่างนี้จบข่าวมา ก็ถือว่ามาโอ้โหเรียบร้อยผมไม่ได้ฟันไม่ได้แทงอะไรทั้งสิ้นเลยนะ ผมก็ขอ ฝากเกมนี้ด้วยผมเกมชื่อเกมว่าโรมาเอ็กอยู่ในค่ายจีรีนะครับผม เล่นง่ายแตกดีแตกหนักจ่ายจริงที่นี่นะผม สามารถคลิกได้ที่ริงด้านล่างคลิปนี้โปรโมชั่นเยอะแยะมากมาย พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ สำหรับนี้ก็ต้องลาก่อนสวัสดีครับ